ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่ 5.2 นะคะ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินก็เป็นการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาประเมินผลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินของกิจการ หรือว่าเป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นะคะวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินก็คือ เพื่อให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ แล้วนำข้อเท็จจริง ที่เราทราบนั้นเนี่ย มาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจค่ะการวิเคราะห์งบการเงินในเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะเราจะใช้อัตราส่วนมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินค่ะการวิเคราะห์สภาพคล่อง เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะ เราจะทำการเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะ ดังนั้นหัวข้อย่อยหัวข้อที่ 1 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะ คำนวณหายังไงให้เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้ง ลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน อันนี้ก็เป็นการหาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนจากข้อมูลตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่า กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ หลังจากหักหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ ซึ่งจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมของแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรือธุรกิจนั้นๆ นะคะคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะ สมมติว่าสมมุติว่าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 25x1 อยู่ 2,050นะคะในส่วนของปี x2 สินทรัพย์หมุนเวียนมีเท่ากับ 1,810นี้สินหมุนเวียนปี x1 890 แล้วก็ในปี x2 เท่ากับ 770 เราจะมาหาเงินทุนหมุนเวียนของปี x1 เราจะมาหาเงินทุนหมุนเวียนเราก็ไปที่เซลล์ดี24แล้วก็เท่ากับเอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้ง แล้วก็ลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน เราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของปี 25x1 เท่ากับ 1,160 หลังจากนั้นในปี x2 ก็ copy สูตรลงมาเราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของทั้ง 2 ปี ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์อัตราเงินทุนหมุนเวียน อันนี้เครื่องหมายเปลี่ยนค่ะ แต่ข้อมูลยังใช้ข้อมูลเหมือนเดิม ก็คือเราจะใช้ข้อมูลจากสินทรัพย์หมุนเวียน แล้วก็หนี้สินหมุนเวียนนะคะ แต่เอามาหารกันอัตราเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ และแสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ออกมาในรูปของอัตราส่วนนะคะ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ดี จะต้องได้มากกว่า 1 เท่านะคะ เรามาดูตัวอย่าง ต่อมาก็จะเป็นการคำนวณอัตราส่วน เงินทุนหมุนเวียนของปี 25x1 เราก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้ง แล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะ ปี x2 ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ก็จะได้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของปี x1 เท่ากับ 2.3 เท่า ปี x2 เท่ากับ 2.35 เท่า ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ อันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้ระยะยาวของกิจการ จะดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะยาวนะคะของกิจการว่ามีความสามารถหรือไม่นะคะ คำนวณหายังไง ให้เอานี้สินรวมเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์รวมนะคะ อันนี้ก็จะแสดงให้ทราบถึงโครงสร้างฐานะทางการเงิน เงินลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกมีจำนวนเท่าใดรวมถึงพิจารณาความสามารถในการก่อนนี้เพิ่มว่าสามารถก่อนนี้เพิ่มได้อีกหรือไม่นะคะ ลองมาดูตัวอย่างนะคะ ต่อมา ก็จะคำนวณหาอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะ เราก็เอาหนี้สินรวม แล้วก็หารด้วยสินทรัพย์รวม ของปี x2 ก็ทำเช่นเดียวกัน หน่วยของอัตราส่วนนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมา ก็จะเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อันนี้คำนวณจากเอาหนี้สินรวม ตัวตั้งยังเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการ ว่าการจัดหาเงินทุนมาจากหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด เราจะพิจารณาว่าเจ้าของกิจการมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้หรือไม่นะคะ อันนี้การคำนวณ เราจะคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ เอาหนี้สินรวม แล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ หนี้สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้นคำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยเราจะคำนวณจากเอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเป็นตัวตั้ง หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะ อันนี้จะเป็นอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กับดอกเบี้ยจ่ายของกิจการ ซึ่งอัตราส่วนนี้จะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยจากกำไร ที่ได้จากการดำเนินงานของกิจการว่า มีความสามารถมากน้อยเท่าไหร่นะคะ และผู้ให้กู้ก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้พิจารณาว่าจะอนุมัติวงเงินกู้หรือไม่ หากมีค่ามากก็จะยิ่งเป็นผลดีสำหรับกิจการนะคะสำหรับอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เรามาดูตัวอย่างนะคะคำนวณหาอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะ เราก็เอากำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยเป็นตัวตั้ง หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายในปี x2 ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ เอากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเป็นตัวตั้ง แล้วก็หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะ หน่วยเป็นเท่า ในปี x1 ได้ 10.5 เท่า แล้วก็ปี x2 ได้ 15 เท่าค่ะ ก็จบสำหรับในหัวข้อ 5.2 นะคะ อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ